วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างตำแหน่งที่ขั้นหนังสือหรือที่เรียกกันว่าบุ๊กมาร์กนะคะกรณีที่เอกสารที่สร้างขึ้นมานะคะมีจำนวนหน้ามาก การเปิดไปยังเนื้อหาที่เราต้องการทำได้ยากนะคะ จึงต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ขั้นหนังสือนะคะเพื่อเปิดไปยังเนื้อหานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นะคะคลิกที่ ริบบอน อินเสิร์ตนะคะ แล้วก็เลือกในกลุ่มคำสั่งของลิงก์นะคะ เลือกบุ๊กมาร์ค่ะ สร้างตำแหน่งเครื่องหมายบุ๊กมาร์คนะคะ โดยการพิมพ์ชื่อที่ช่องของบุ๊กมาร์คได้เลยค่ะ หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะ เราก็คลิกปุ่ม add เข้าไปเลยค่ะ หลังจากสร้างเสร็จแล้วนะคะให้เราแสดงช่องรายการด้านล่างนะคะ ก็จะเป็นตัวที่เราสร้างนะคะ ต่อไปนะคะเป็นปุ่ม delete นะคะ ก็คือการลบตำแหน่งเครื่องหมายของ bookmark ปุ่ม go to นะคะเลื่อนไปยังกระดาษที่ยังตำแหน่งที่ขั้นหนังสือที่เราต้องการนะคะ ส่วนการจัดเรียงลำดับใน bookmark นะคะ name ก็คือการจัดเรียงตามชื่อนะคะ location คือการจัดเรียงตามลำดับตามตำแหน่งของหน้ากระดาษนะคะ นี่คือวิธีการใช้บุ๊กมาร์กค่ะ